สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมี่ก็เจอแกจ็ตหรือว่าอุปกรณ์เสริมของกล้องที่น่าสนใจมากเลยค่ะ มันมีชื่อว่าทิปสโคปมันคืออะไรล่ะ มันก็คือกล้องจุลทรรศน์สำหรับมือถือนั่นเอง เขาบอกว่ากล้องตัวนี้นะคะ มีอัตราการซูม และความละเอียดสูงที่สุดในโลกสำหรับมือถือนะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ แกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีกล่องมาให้2กล่องกล่องแรกเนี่ยก็จะเป็นกล่องใสๆที่มีเหมือนแท่นใส ๆ อยู่ในกล่องค่ะลองเปิดออกมานะคะ ก็จะมีลักษณะคล้ายกับแท่นวางสารเคมีสำหรับทดลอง เป็นแท่นเหมือนแบบที่เอาไว้วางสารเคมีแล้วก็ส่องเข้าไปอะค่ะสังเกตนะคะตรงแท่นเนี่ยก็จะมีจุดสีชมพูอยู่ตรงกลางด้วย กล่องถัดไปนะคะก็จะเป็นกล่องสีขาวๆที่มีเขียนคำว่าทิปสโคปค่ะ ข้างกล่องนะคะก็จะมีภาษาจีนค่ะ แล้วก็มีรูปภาพอยู่ แต่มันเป็นภาษาจีนมี่ก็เลยอ่านไม่ออกนะคะ ข้างกล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเชื้อโรครูปนกเอยอะไรงนี้อาจจะเป็นสิ่งของที่จะให้ส่องก็ได้ค่ะหรือว่าน่าจะบอกว่าให้ส่องอะไร แต่ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแกะแล้วก็มาส่องกันเลยดีกว่า แกะกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับกล่องใสๆที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเลนค่ะพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นแท่นพลาสติกที่มีเลนติดอยู่ อันนี้แหละก็น่าจะเป็นตัวเลนจุลทรรศน์นั่นเอง และข้างใต้เลนเนี่ยเขาก็จะมีกาวสองหน้าแถบมาให้ค่ะ ก็คือเอาไว้ให้มือถือเนี่ยติดกับตัวเลนนั่นเอง ส่วนวิธีการทำหรือว่าการส่องเนี่ยเดี๋ยวมี่ขอลองไปศึกษาแล้วอ่านคู่มือก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา ก็ไปอ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องโหลดแอปพลิเคชันของ Clipscope ก่อนค่ะ ซึ่งมีเนี่ยก็โหลดมาเรียบร้อยแล้ว อ้อมีลืมบอกไปเลยนะคะ วันนี้เนี่ยมีใช้ Oppo F9 นะคะในการทดลองครั้งนี้ และมีก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ากล้องราคาหมื่นต้นๆ เนี่ยมันจะทำได้ไหม หรือว่าจะต้องเป็นตัวแพงด้วยอย่างเดียว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยค่ะพี่เนี่ยได้ติดตัวเลนไว้หลังเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ เปิดแอปพลิเคชันของคลิปสโคปนะคะ พอเปิดแอปพลิเคชันของคลิปสโคปนะคะ มันก็จะสั่งให้ตัวมือถือเนี่ยเราเปิดแฟลชค่ะะเรามาลองกันเลยค่ะเริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะ ก็คือแท่นวางที่เขาให้มาค่ะ เดี๋ยวมี่จะลองเอากล้องไปส่องดูนะคะ วิธีการใช้เนี่ยคือเราต้องเอาตัวเลนส์นะคะ ไปวางไว้ใกล้วัตถุให้ถึงที่สุด แบบนี้นะคะ เฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ ตอนแรกเนี่ยแค่จุดชมพูเล็ก ๆ นะคะ แต่ว่าพอวางทับด้วยเลนเข้าไปเนี่ย เห็นเป็นรายละเอียดของสีเลยค่ะ เฮ้ย มันเจ๋งมากเลยค่ะ คุณผู้ชมเห็นแบบเป็นเม็ด ๆ เลยค่ะ โหยสุดยอดเลยค่ะ แต่ว่าก็ไม่แปลกนะคะ เพราะว่ามีไปอ่านมาเนี่ย เขาบอกว่าเลนตัวนี้เนี่ย อัตราการซูมอยู่ที่ 20 เท่าถึง400 เท่าเลยค่ะ ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 20 เท่านะคะ เดี๋ยวมีจะลองซูมถึง 400 เท่าค่ะ แค่ 20 เท่าเนี่ยก็ละเอียดมากพอแล้ว เดี๋ยวเรามาลองซูมถึง 400 เท่ากันเลยค่ะอะลองซูมแล้วนะคะ คุณผู้ชม โห คุณผู้ชมคะดูค่ะ ชัดกว่าเดิมอีกค่ะเฮ้ย เขาเรียกแบบเห็นไฟเห็นพุงเลยทีเดียวแบบมันละเอียดมาก ละเอียดกว่าเดิมอีกอะ่ะโคตรโหดอะ่ะโหดสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชม ไม่คิดว่าเลนส์มือถือนะคะ จะทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยค่ะ มาลองอย่างอื่น ที่แบบเป็นแบบของใกล้ตัวดีกว่าค่ะ อ่าเรามาลองเหรียญ10บาทกันค่ะ เหรียญ10นะคะ มองโดยรวมก่อนนะคะ ก็ไม่มีอะไรค่ะ ก็เหมือนเหรียญ10 ปกติทั่วไปเดี๋ยวเรามาลองซูมกันดีกว่าค่ะ พอลองซูมไปแล้วนะ คุณผู้ชมเห็นเป็นรอยขีดข่วนตามเหรียญเลยค่ะ ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะคะโหแบบสุดยอด Amazing มาก ๆเลยค่ะ องของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้มาลองเอออย่างอื่นบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาลองผ้าบ้างดีกว่าค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมดูถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าอันนึงเฉยๆธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าพอซูมเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นมันแบบเส้นต่อเส้นเส้นเล็กๆ เส้นได้ของผ้าที่แบบละเอียดมากเลยค่ะถ้าสมมติว่ามีตัวอะไรอาศัยอยู่เนี่ยคือแบบเราเห็นเลยนะคะ เห็นเป็นแบบ ือเห็นชัดมากอะ่ะ โห ถ้าส่องขนดีขนาดนี้เอาไปส่องหมาที่บ้านดีกว่าค่ะ น่าจะเห็นแบบเห็บเห็บเลเต็มไปหมดเลยหูโคตรละเอียดอะ่ะ พอลองเป็นผ้าแล้วเนี่ยก็เลยนึกถึงหัวคนค่ะ ผมของคนเนี่ยมี่อยากรู้เหลือเกินว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปลองดีกว่าค่ะ โดยมี่เนี่ยก็จะซูมไปที่หัวเพื่อนของมี่เองนะคะ ดูสิคะคุณผู้ชมเป็นขนขนเป็นเส้นๆเลยค่ะแบบใหญ่มากอะ่ะ นีมีเห็นเป็นแบบขนเล็ก ผมขาวบางๆของเพื่อนด้วยค่ะเฮ้ยเพื่อนมีรังแคด้วยค่ะเห็นด้วยอ่ะโหแบบมันละเอียดมากเลยนะคือเพื่อนอะไม่ได้มี แต่พอซูมเข้าไปเห็นเฉยเลยเฮ้ยเป็นไงกันบ้างคะกับเลนส์เทเลสโคปตัวนี้สุดยอดมากเลยใช่ไหมล่ะคะมี่ขอบอกเลยนะคะว่ามันสุดยอดมากคือแบบ มันฉีกกฎของการเป็นแกจิตของมือถือไปเลยทีเดียว ถ้าเพื่อนๆ คนไหนเนี่ยอยากให้มีส่องอะไร หรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะ เดี๋ยวมี่เนี่ยจะไปทดลองหรือว่าตอบให้นั่นเอง แต่ว่าตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มี่ด้วยนะคะ ส่วนวันนี้เนี่ยมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ